ก็กำลังปวดหัวกับเรื่องปลูกผักสวนครัวที่บ้านค่ะ ขนาดศึกษามาอย่างดีแล้วนะคะ ว่าอันไหนชอบน้ำชอบแดดมีแผนดูแลชัดเจนแล้วด้วยอืม เข้าใจเลยครับพี่การปลูกพืชเนี่ยจริง ๆ จะเอาตามตำราเป๊ะๆมันไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องครับ ก็จริงนะคะ อย่างเรื่องรดน้ำอะค่ะบางทีก็คิดว่ารดเยอะแล้วนะ แต่ผักก็ยังแห้งตายอยู่ดี เนี่ยถ้าผักมันบอกได้นะ ว่ารดเยอะไปหรือน้อยไป ก็คงจะดีเนาะอืมจะว่าไปมันก็มีคล้ายๆกับที่พี่ กำลังอยากได้เลยนะครับ แต่ว่าเปลี่ยนจากพืชให้เป็นดินช่วยบอกครับ ว่าความชื้นตอนนี้เป็นยังไง ต้องรดน้ำหรือยังรดมากน้อยแค่ไหนครับฮะให้ดินช่วยบอกเนี่ยนะคะ หน้าตาเป็นยังไงอ่ะอยากเห็นแล้วค่ะอ่ามีจริงๆครับ ใช้กันจริง ๆแล้วด้วย ได้ยินว่าช่วยเกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนค่าน้ำลงไปได้เยอะเลยครับ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมันสำปะหลังนั้น แม้จะปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี แต่ก็ต้องมีการให้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะพอดีด้วย เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วยังช่วยลดต้นทุนในการปลูกมันสำปะหลังอีกด้วยนะคะ นักวิจัย n e ก t e c สวทชร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาเครื่องวัดความชื้นระบบ TDR Time Domain Response ขึ้นมา เพื่อใช้วัดความชื้นในดิน แล้ววิเคราะห์หาปริมาณน้ำที่ควรใช้รถมันสับปะหลัง ในแต่ละช่วงเวลา โดยหลังจากที่ระบบวัดความชื้นแบบ TDR วัดความชื้นในดินแล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ ผ่านระบบไร้สาย ด้วยคลื่นวิทยุไปบันทึกลง SD card และมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูค่าที่วัดบนเว็บไซต์ได้เลย ที่สำคัญ คือเครื่องวัดความชื้นระบบ TDR ยังมีราคาถูก เกษตรกรนำไปใช้งานได้สะดวก ง่ายช่วยให้คืนทุนได้เร็ว และยังประยุกต์ใช้กับการให้น้ำพืชผลการเกษตรอื่นๆ ได้อีกด้วยนะคะ ว้าวว้าวว้าวโอ้โหใช้กับพืชผลการเกษตรอื่นๆ ได้แบบนี้ แสดงว่าเอามาใช้ในแปลงผักสวนครัวของเป็ดได้ ก็จะได้หายปวดหัวกับการรดน้ำสักทีผมว่าที่พี่ปวดหัวเนี่ยนะครับก็เพราะว่ากังวลว่ารดมากไปไหมรดน้อยไปไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับ ก็จริงนะคะเพราะปกติเราก็จะรดน้ำตามความรู้สึกอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เครื่องวัดความชื้น TDR นี้แล้วนะครับพี่ไม่ต้องคิดเองเออเองอีกแล้วครับ เครื่องเนี่ยจะบอกให้รู้เลยว่าต้องรดมากน้อยแค่ไหนผักพี่ถึงจะได้รับน้ำอย่างพอเหมาะ แล้วก็ไม่เปลืองน้ำด้วยนะครับ wow. เรื่องหลังนี้สำคัญเลยค่ะ เห็นบินค่าน้ำทีไรนะคะ ความดันขึ้นเลย ถ้ายังไงเดี๋ยวจบรายการแล้วอามพาไปคุยกับนักวิจัยหน่อยนะคะ ได้เลยครับพี่หากคุณผู้ชมสนใจ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 025648000 หรือที่ Facebook n a s d a สวทช ครับ แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆ ทางวิทยาศาสตร์ กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทย ที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้อง ว้าว ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ ว้าว วิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ